เราแบ่งประเภทของวัดในการพูดถึงว่าวัด เมื่อเราเข้าใจคติการสร้างแล้ว มีที่มาการสร้างหลายแบบ จากเรื่องของสถานที่กำเนิด เหตุการณ์สำคัญ เป็นวัดประจำเมือง เป็นวัดประจำพระราชวังนะฮะอันนี้นี่เข้าใจแล้วว่าเกิดมาอย่างไร วัดมีที่มากำเนิดเกิดมาอย่างไร มีเหตุการณ์ต่างๆ และจนถึงวัดที่เกิดจากชุมชน อันนี้ก็คือเห็นภาพของการวัดแล้วเราแบ่งวัดยังไงดี เราเคยได้ยินวัดหลากหลายนะครับ เราแบ่งประเภทของวัดเป็นสองชนิด คือ 1. วัดที่เป็นวัดหลวงหรือพระอารามหลวง เป็นวัดที่กษัตริย์ พระชนีทรงสร้างนะครับ หรือสั่งการให้ขุนนางประชาชนต่างๆ สร้าง ถ้าพระมหากษัตริย์ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้เอกชน ราชวงศ์ หรือแม้กระทั่งประชาชนสร้าง เราจะเรียกวัดเหล่านี้ว่าพระอารามหลวง แทบทั้งสิ้น 2 คือวัดที่รัษฎรสร้างเป็นวัดที่รัษฎรเห็นว่าพื้นที่ตัวเอง หมู่บ้านตัวเอง น่าจะมีสถานที่ที่เป็นสถานที่ศรัทธา ร่วมมือกันรวบรวมแล้วก็มีการบวชพระเกิดขึ้น ก็จะกลายเป็นสำนักสงฆ์และถ้าเกิดขอพระทานววิสุงคามศีมาให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะเริ่มเกิดการพัฒนาจากสำนักสงฆ์กลายเป็นวัด เกิดขึ้นอันนี้คือวัดของราษฎรที่เกิดขึ้นทั่วไปที่เห็นในทุกหมู่บ้าน การกำหนดการเป็นวัดเนี่ยน่าสนใจมาก เราเคยได้ยินหลายๆ คำเอ๊ะ วัดบางวัดเป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี การเกิดเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีเนี่ยคือการแบ่งลำดับชั้นของวัด แต่สิ่งเหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2457 การกำหนดให้วัดหลวงวัดมีกำเนิดหลากหลายมากมายเหล่านี้ ในสมัยปีพศ 2457 ได้กำหนดเลยว่าให้แบ่งวัดหลวงทั้งหมดเป็น 3 ระดับคือชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตี และในชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตี เหล่านี้เอง ก็มีลำดับขั้นซอยย่อยออกไปอีก เป็นขั้นมหาวิหาร ราชวรมหาวิหาร และสิ่งเหล่านี้เองได้กำหนดเลยว่ามีวัดสำคัญในประเทศไทยที่เป็น พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดลาดวรมหาวิหาร เพียง 6 แห่งเท่านั้นในประเทศไทย คือ 1. วัดเชตุพน 2. วัดมหาธาตุ 3. วัดสุทัศน์ 4. วัดอรุณแล้วก็ 5. วัดพระปฐมเจดีย์ 6. วัดพระพุทธบาท 6 แห่งนี้เองถือเป็นลักษณะสำคัญของวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหารในประเทศไทย การแบ่งชั้นของพระอารามหลวงนี้เองนะครับ เรามีแบ่งเป็น 3 ระดับ ในขณะที่เราบอกเรียกว่าผ้าลามหลวงชั้นเอกชั้นโทชั้นตรี ก็จะมีข้างในซอยไปอีก ว่าถ้าผ้าหลวงชั้นเอกเป็นสถานที่สำคัญที่สุด วัดนี้เป็นวัดที่กษัตริย์สร้าง มีพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่อยู่ พระอารามหลวงชั้นเอกยังแบ่งเป็น3คำย่อยๆ คือคำว่าพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร นี่คือคำเรียกพระอารามหลวงชั้นโท แปลว่าเป็นวัดสำคัญ มีของสำคัญ มีเจดีย์สำคัญ เจ้าวาดเป็นพระราชคณะชั้นสามัญอ่าผ้าหลวงชั้นโทนี้จะแบ่งย่อยเป็นราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหารวรมหาวิหาร และวรวิหาร ผ้าหลวงชั้นตรี เป็นวัดที่มีเกียรติ เป็นวัดประจำเมือง เป็นวัดประจำหัวเมือง เจ้าวาดเป็นพระครูนะฮะเป็นพระครูแต่ต้องเป็นขั้นสูงสุดเลยนะครับเป็นพระครูชั้นสูงสุด จะเป็น3ระดับ เรียกว่าพระอารามหลวงชั้นตีชนิดราชวรวิหารวรวิหาร และพระอารามหลวงชั้นตี ชนิดสามัญอันนี้เราเห็นแล้วว่าถ้าเราไปวัดต่างๆ ก็จะเห็นเลยว่า ต่อสร้อยท้ายของคำ ก็จะมีพระอารามหลวง ชั้นเอก ชั้นโทชั้นตี ชั้นเอกชั้นโทชั้นตียังแบ่งขั้นออกไป ถ้าสูงสุดเลยเราเรียกว่าวรมหาวิหาร อันนี้อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่า หรือชั้นโท ชั้นโท เป็นชั้นที่สำคัญ อีกชั้นหนึ่งจะมีคำลงท้ายว่าราชวรมหาวิหารครับ อันนี้คือที่มา ถามว่าแล้วการแบ่งแบบนี้ว่าเป็นชั้นไหน เป็นราชวรมหาวิหารวรมหาวิหาร ต่างกันอย่างไรนะครับหนึ่งถ้าเป็นราชวรมหาวิหารคือพระารามหลวงที่พระมหากษัตริย์ ทรงโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์และสร้างขึ้นด้วยตัวพระองค์เอง ถ้าเป็นชั้นวรมหาวิหาร คือสำคัญแต่อยู่อยู่ต่างจังหวัด หรือโปรดกล้าวให้เชื้อพระวงศ์มาก่อสร้างให้ ชั้นลาดวรมหาวิหาร คือเป็นระดับพยุพราชนะครับ ระดับเชื้อพระวงศ์ที่เป็นระดับเจ้าฟ้าสร้าง จะเรียกราชววรวิหาร ถ้าราชวรมหาวิหารเนี่ยเป็นกษัตริย์สร้างแน่นะครับ แล้วก็ถ้าถัดมาเมื่อกี้นะครับก็คือชั้นเจ้าฟ้าสร้าง คราวนี้ลักษณะธรรมดาพระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าให้ขุนนางประชาชนร่วมกันอุทิศเงินถวาย ร่วมกันปฏิสังขรณ์พระองค์รับเป็นพระอารามหลวง เราจะเรียกว่าวรวิหาร และถ้าเป็นวัดดังกล่าวไม่เข้าขั้น ไม่ได้ถูกกษัตริย์สร้างประชาชนไม่ได้ร่วมกันได้รับมอบหมาย พระราชทานให้ก่อสร้าง เราจะเรียกว่าชั้นสามัญแต่ คืออย่างนี้นะครับกรณีตรงนี้คือท่านเจ้าวาดวัดใดได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระ สมเด็จพระราชาคณะชั้นชั้นสามัญวัดพระรามหลวงเหล่านั้นจะยกฐานะขึ้นเป็นอารามหลวงชั้นตีนะครับ สามัญควบคู่ไปด้วย อันนี้เราเห็นภาพแล้วว่าวัดแต่ละวัดมีตำแหน่งมีศักดินามีขั้นแตกต่างกันตาม ตามอำนาจในการปกครองแล้วก็ ตามความสำคัญของการเกิดว่าถูกสร้างอย่างไร สิ่งต่อไปที่น่าสนใจเราจะขอเล่าถ้าเห็นวัด1วัด แล้วเข้าไปในเขตวัด1วัดจะมี 2 ส่วนที่สำคัญที่เราจะสงสัยมาก เอ๊ะ เขตที่พระเดินไปเดินมาอ่าเขตที่มีสาราการประเรียน มีหอระฆังมีกุฏิพระมีส่วนต่างๆที่เป็นส่วนเหมือนบ้านคนเนี่ย เราเรียกว่าอะไร เราจะเรียกว่าเขตสังฆวาส จะมีกำแพงกั้นไว้แล้วก็มีกุฏิพระมีเขตที่ทำพิธีกรรมต่างๆ ของพระ เราเรียกเขตตรงนี้ว่าเขตสังฆวาส ขณะที่พระอาราม วัดต่างๆที่มีเขตมีโบสถ์เจดีย์วิหาร เป็นพื้นที่ที่เราไปบวชกัน เราไปงานบวช เราจะเห็นว่ามีพื้นที่บวชได้นะฮะมีพื้นที่ที่คนเข้าไปล้อม แล้วก็แห่หน้าเข้าแล้วเข้าไปบวชในโบสถ์เนี่ย นะครับเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้เนี่ยว่าเขตพุทธาวาสแปลว่าในวัดจริงๆมี 2 เขตหลักๆ คือ 1 เขตพุทธวาสคือเขตที่ตั้งโบสถ์วิหารเจดีย์ต่างๆ แล้วก็เขตที่เป็นสังฆาวาสก็คือเขตที่พระพิสุสงฆ์อาศัยอยู่